ค่ะผู้เรียนทุกท่านคะเรามาบทสุดท้ายกันแล้วนะคะ เป็นบทที่เราจะเรียนรู้เรื่องนโยบายของรัฐ และกฎหมายกับบริการกิจการโทรคมนาคม ที่เราจะมาเรียนเจาะลึกเฉพาะว่านโยบายรัฐและกฎหมายในส่วนที่จะไปสนับสนุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องว่ารูปแบบบริการหน้าตาจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะโดยเรามีวิทยากรที่ให้เกียรติเรามาร่วมสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ภาสวรร์กรกฎชมาศนะคะจากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของนโยบายรัฐที่มีการปรับเปลี่ยนยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่กำลังเรียกว่าต้องเพิ่งจะเริ่มนับนะคะเพราะว่าด้วยเราเพิ่งบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560 นะคะแล้วก็เพิ่งมีคณะรัฐบาลแล้วก็รัฐสภา เพราะฉะนั้นยังต้องมีการออกกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติ แล้วก็มีการ เขาเรียกว่าบังคับใช้กฎหมายในอีกในในวันข้างหน้านะคะ เพราะนั้นตรงนี้เราก็จะมาศึกษาว่านโยบายรัฐที่เขาวางไว้กฎหมายที่เขาวางไว้เพื่อรองรับกิจการโทรคมนาคม และเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันที่จะนำพาเราก้าวสู่เทคโนโลยี 5G เป็นอย่างไรนะคะ